สวัสดีครับคือผมเอ็มไรครับกับเกมคิโนมาเบย์โดยบาสลีฟันมิกนะครับเนื้อเรื่องของภาคนี้ก็จะต่อจากชีแบ็คคอเวอร์นะครับที่ผมทำซับไปเรียบร้อยแล้วครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็กลับไปดูย้อนหลังได้นะครับ โอเค เริ่มกันเลยไม่เสียเวลานะฮะ โอเค คิดข้อโหมดแน่นอนครับ ไปโหลด โอเคดูุิ ก็เดี๋ยวในเรื่องที่แปลผมจะทำเป็นซับแล้วกันนะครับ ถ้าผมเผลอพูดแทรกตัวละครพูดไป ก็ขอไปด้วยนะครับ นี่มันเกาะนี่นี่จำชื่อเกาะไม่ได้ เอ๊ะ ใครวะเซนอตปะล้างหนุ่มこの世界は狭すぎる อันนี้น่าจะเป็นเซนอนล่างแบบแก่แล้วแบกใครมาเอ่ย ในเรื่องก็แบบโซล่ายังเด็กอยู่เลยนะครับ พวกแกงโซล่านี่ยังเด็กอยู่เลยฮะแน่นอนแซนอนแล้วนั่นใครอะแบกมาด้วย น่าจะเป็นเวนตันหรือเปล่า何もない牢獄のような世界お前にふさわしい場所だห้อยมาอย่างนี้เวนตัสแน่นอนนะเวนตัส ก็ค่อยๆดูไปแล้วกันนะครับว่า ใครคือใคร ดำดึงลง ลึกลงไปอีกมานะถอดเสื้อมาเลยสิเดียว หัวนมบอดนะครับ ไม่ใช่คนละเรื่องผิดประเด็นกันฮึบ 僕の心は欠けているきっとそのせいなんだでももうすぐ全て失われる ใจแล้วล่ะ แปลได้แค่นี้ ใช่ไหมโชนี่扉を開โうตัวละครค่อนข้างหัวโตเหมือนกันหัวโตตัวละคร เอ้ยกว่ตัว ็นการ์ตูนอะซีเรียสไปทำไมโนบุระนี่ชอบทำฉากที่แบบเงยหน้าแบบมุมข้างเยอะมากโซลาก็เป็นเป็นหลายตัวในในกระตูนไอในเกมเนี่ย ฉากที่หันข้างแล้วเงยหน้าขึ้นไปหน่อยๆเนี่ยเนี่ยเวนตัสเกิดอะไรขึ้นนะ เสียงอะไรเอ่ยวิมือฮึโอ้ โอ้คิเบตคิเบดถ้าเท็กเจอร์เท็กเจอร์หรืออะไรนี่มันแตกๆหน่อยนะเพราะว่า มันพอร์ตมาจาก PSP นะฮะ แล้วก็มาลงเพสามวิธี ตอนนี้อยู่ที่เพสี่แล้ว ไอ้หนวดนี่ ต้องการอะไรจากเวนตัสนะ ต้องรอดูกันนะครับ น่าสนใจดีนี่ห้องไหนน้องห้องใครวะเนี่ยเอ้ยเมื่อกี้มันเหมือนบทหนังสือบท สรุปอะไรสักอย่างหนึ่ง อันติอะไรสักอย่างหนึ่งมาเนียปะสักอย่างหนึ่งนะอ่านไม่ทันเท็กเจอร์ตัวละครนี่ชัดแจ๋วเลย ดาวตก ว้าว สวยนากาเรโมสิเย่ลงกันดีกว่าดูดาวตกกันแบบจุดเด่นของเกมที่ผมชอบฉากเปิดตัวของแต่ละแต่ละเวิร์อะมันเท่ดีอ่ะ เออ มันจะมีไอคอนหรือเป็นโลโก้ขึ้นมานะ แลนด์ออฟอะไรวะเนี่ยอ่านไม่ทันถ้าผมจำชื่ออะไรไม่ได้ผมขอโทษจริงมันเกมมันยิบย่อยมากครับอันนี้พยายามจะรื้อฟื้นก่อนนะะเท็กเจอร์มันจะแบบดูแตกๆหน่อยนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปไหนเนี่ยここじゃよく見えない โอเคได้บังคับแล้วนะฮะโอเคเราต้องทำต้องรื้อฟื้นการเล่นก่อนโอเคเนื่องด้วยมันพอจาก PSP ด้วยการบังคับก็สปอร์ตมาด้วยโอเคก็คือกดวงกลมตีนะปกติเลย เหมือนกันทุกภาคเ่วนใจโซเรไอ้ลูกเขียวๆนี่คือเพิ่มเลือด เนี่ยมันกำลังสอนอยู่หรือใช้ไอเทมเพิ่มเลือดก็ได้ แต่เมื่อกี้มันน่าจะบอกว่ามันเป็นไอเทมเพิ่มเลือด กดลงหรือขึ้นสลับคอมมานด์ LR 2ก็ได้ถ้าเป็น PSP มันจะไม่มี LR 2นะต้องใช้ไอเนี่ยขึ้นลงสลับแทนกดสามเหลี่ยมใช้สกิลแทนนะแต่นี้ก็ดีหน่อยแต่ผมแต่ผมเริ่มชินกดขึ้นลงมากกว่าโถด้ รียบร้อยเอกลาหนึ่งล็อกนะฮะ กด L หนึ่งสลับล็อกเป้าเนี่ยเจ๊เดี๋ยวเราต้องตีโดน โอเคเรียบร้อย อันนี้อยู่ในช่วงตูตเรียลไม่ซีเรียสกันมาก ไม่ไม่ค่อยมีอะไรฮะเล่นชิวๆ ดูในเรื่องไปก่อนแล้วกัน เกมอาจจะยังไม่ตื่นเต้นมาก โอเคถอนเปิดกล่องครับ กดวงกลมแน่นอน สังเกตเวนตัสจะถือคีย์เบดหรือดาบนี่แหละ เออ ก็คือดาบของเกมนี้นะกดสตาร์ทในการเซตไอเทมมันจะถือแบบกลับด้านอะเท่ๆหน่อย คนปกติจะถืออีกแบบหนึ่ง แล้วก็เรื่องคัตซีนคัตซีนในเกมที่ปากขยับไม่ตรงคำพูดก็อย่าไปเสียดเพราะว่ามันพอมจาก PSP ค่อนข้างนานมากแล้วภาคนี้เนี่ย อู้ตั้งแต่ผมสมัยเรียนมหาลัยด้วยเนาะเออใช่เรียนมหาลัย ว้าว้าวดาวตกนอนดูดาวตกคนเดียวแหละこんな星空前にも ผลอหลับไปเดี๋ยวจำฉากนี้ไว้นะครับเหมือนกันเดะ脅かすなよアクアベンが勝手に驚いたんでしょこんなところで寝てると風邪ひくよ 夢だったのかな俺ここじゃないどこかで今日みたいな星空を見たんだ私たちはずっと一緒だったでしょうんそうだよなねえアクア 星ってなんだろう光って何うーん星は星の一つ一つが世界だあエラこの世界の外には俺たちの知らない世界がこんなにもある光はその世界の心の輝きで俺たちを照らしてくれてるんじゃないかなそれってどういうこと 要するに弁みたいなもんさなんだよそれ弁にもそのうちわかるさ今知りたい今はまだわからないよまた子供扱いか <laughs> アクは何笑ってるんだよだってあなたたちまるで兄弟みたいขำใหญ่เลยจ้าจังหวะนี้ <laughs> สามคนนี้ชอบมาดูดาวตกด้วยกันนะそうだ明日はテラと私のマスター承認試験でしょお守り作ってきたの 俺にもくれるのもちろんみんなお揃いよ世界のどこかに星形の実をつける木があってその実はつながりのちぎりになるんだってそしてその実を貝殻で模したお守りを持っているとたとえ離れ離れになったとしても必ず再会できるらしいのまあ本物の材料は手に入らないから それっぽく作ってみただけなんだけどねそういうとこは女の子なんだなそういうとこはって何なのよ本物じゃないと効果ないのうん効果はまだわからないんだけど魔法をかけておいたよえどんな <laughs> つながりだよ เย่ได้แล้วเครื่องรางนะครับของผองเพื่อนโอเคน่าจะเอาไว้ทำอะไรวะดีลิงหรือเปล่าน่าจะดีลิงนะさあ明日の試験の仕上げだ付き合ってくれよ俺が相手だโอเคมาฝึกกันเลยนี่เป็นตัวเรียวอยู่ครับอย่าไปซีเรียสกับมันไม่มีอะไรเลยเราเล่นได้เป็นเชล่าได้สอนเรื่องเลือดแล้วกดสี่เหลี่ยมกาด นี่แน่โอ้ชิบหายอืออเจ้านี่แน่เป็นไงล่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวอืออืยทุบเลยครับ ถ้าเราตีคอมมานเต็มนี่ก็จะใช้ท่าฟินิชได้ฮะมันจะเป็นท่าฟินิชต้องเห็นหลอดด้านซ้ายไหมประมาณนี้นี่นะแต่มันให้กาดใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเค คือมันให้การดอะ 撃つなよ攻撃し続けないと俺は倒せないぞโอเครอบนี้รอบนี้สอนเรื่องคอมมานด์นะผมสอนไปแล้วเป็นกรรมโอวาลิดะเรียบร้อยอะ敵一体に集中攻撃するのもいいけど 大勢を相手にするときはこうするのよโอเคตอนนี้เป็นอาคอนะครับส่วนใหญ่อาคอจะเป็นเน้นเวท แล้วเวนตัสน่าจะเป็นเน้นเน้นเกี่ยวกับพวกสายไวๆอ่ะตีไวๆแต่ว่าดาเมจจะน้อยกว่าเทล่า เทล่าจะตีช้าแต่ว่าแรง นี่เป็นการสอนใช้ชุดล็อกนะ ก็คือกด R หนึ่งครั้งไว้ โอเค ถ้าแม็กถ้าแม็กมันจะมีหลายฮิตฮิตมันจะเต็มครับ แล้วยิ่งถ้าเลเวลเยอะขึ้นไปเรื่อยๆ มันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ จะสามารถมีท่าพิเศษเพิ่มขึ้นมา กดทำให้ตีฮิตเพิ่มขึ้น ต้องใช้ค่าโฟกัสที่อยู่มุมขวาในการใช้โอเคคราวนี้ได้เลือกแล้วว่าจะเล่นใครเอ่ยเวนตัดแน่นอนนะผมชอบเล่นแนวตีไวเยอะความสามารถจะคล้ายๆโซละ โซล่าคือใครเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนะ รอภาคต่อไปไปนี่แหละลมเลยลมไม่โดนอีกฟินิชไปเลยเจ๊ก็ตามนั้นนะเดี๋ยวผมเรื่องตัวละครหลังๆที่ยังไม่รู้เรื่องก็ เดี๋ยวค่อยดูกันจริงๆภาคนี้ไม่ใช่ภาคแรกนะครับ เป็นแต่ว่าผมอยากให้มัน テラもアクアも十分強いよこれ俺ルタン侍そうだといいけどなマスターが言ってた能力は心の中で目覚めると自分の成長が十分だと思ったら心の中を見つめ直すことねโอเคอันนี้ก็เป็นมินิเกมนะครับแล้วก็สอนสกิลใส่นู่นนี่ธรรมดาผมรู้เรื่องอยู่แล้วไม่ต้องอ่านก็ได้そうだこれまでのこと 忘れないようにしなくちゃอันนี้คือจุดเสพแบับก็แค่ไปยืนใกล้ๆก็จะได้เลือดเพิ่มเต็มโอเคยังไงเดี๋ยวผมก็ทำเกมนี้ให้จบไปได้ครับเซฟเลยเซฟโชว์ไปหนึ่งรอบปรื๊ดโอเค さあそろそろ帰ろううんもう帰ろうあไปกันเลยน่าจะเตรียมพร้อมสำหรับพรุ่งนี้นะฮะเพราะว่าสองคนนั้นเทล่ากับอคอจะไปสอบเป็นคีย์เวิร์ดมาสเตอร์นะครับ ทดสอบส่วนเวนก็ยังไม่พร้อมที่จะสอบนะฮะみんなで 一緒にみんなで一緒に俺たちが同じ星空を見たのはこれが最後になったถือว่ารีมาสเตอร์มาได้ก็โอเคนะโอ้มิกกี้นี่นี่มิกกี้สมัยแบบว่าโบราณชุดชุดมิกกี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่เลย ดนดูดจากดูดลงส่วมหรือเปล่า อ้าวโผล่นี้ได้ไงเนี่ยไปอันนี้เยสิตนะฮะพอหมดเยสิตมิคิโยมิคิไดาโยใช่ปะิโยใช่何やらよからぬことが起きるやもしれぬ วิงวิงมีสามดวงวิง วิงอะสี่คนละอัน น่าจะสื่อถึงสามคนนั้นพอดี นะฮะโอเค ก็ นี่ฮะ เดี๋ยวเราต้องเลือกเล่นสามตัวนี้นะครับ ระหว่าง เทล่าเวนตัส แล้วก็อคอร์ครับ ซึ่งทำลายจริง ๆก็คือ ทล่าจะไปก่อนแล้วก็ต่อด้วยเวนตัสแล้วก็อคอนะครับเราจะเล่นทีละตัวนะครับ เล่าเรื่องทีละคนเลยว่าเหตุการณ์เป็นยังไงนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องตัดพาร์ทก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับ ก็อย่าลืมฝากไปดูบล็อกของเอ่อพี่พี่ป๊อปแล้วกันอ่ะเขาเป็นคนแปลช่วยช่วยผมแปลในส่วนเอ่อในเรื่องนะฮะก็คือพี่ป๊อปนี่แหละก็คือ ไอโนซึบะสะนะครับ ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ ฝากเข้าไปดูเขาหน่อยเป็นกำลังใจกันหน่อยนะครับ โอเค ก็ยังไงถ้าชอบก็ฝากซับสไครต์ด้วยครับ ติดตามกันได้ ต่อเรื่อยๆนะครับ ผมจะทำเรื่อยๆเกมนี้นะครับ โอเค จะแปลไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบาย